จัดไปผมไม่ได้เล่นมาเก๊ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันนี้มาจัดอุ้ยมาถึงก็เข้าฟรีเลยโอ้โหพูดยังไม่ทันการคำกำลังบอกไม่ได้จัดมานานมาถึงก็เข้าฟรีไปเลยสิบห้าสปินจุกๆไปดีครับมาดีเออ มาดีว่ะมาดีว่ะมาถึงก็เข้าฟรีไปเลยนะครับนะมาก่อนเด่นก่อนแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังจะให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะ ครับเพื่อนๆนะฝากหน่อยนะ มามามาไหนๆก็มาถึงก็เข้าแล้วก็แตะดีๆให้ พี่หน่อยละกันนะครับ โอ้โหเต็มกระไปดอกนี่เอาเรื่องอยู่ โอเคด้วยช่องแรกไม่เข้าอ่ะเสียดายเมื่อก่อนเป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมเล่นบ่อยมากเลยแต่ช่วงหลังๆนี้มาไม่ค่อยได้ เล่นเท่าไหร่นะครับผมช่วงนี้ชอบไปเล่นแบบเกมแปลกๆไงช่วงนี้ชอบหมุนไปเล่นเกมแปลกๆมากกว่านะ เอ้ยแต่มันไม่แตกเออเจ มาแต่งกรามีส่วนยังรไปไงต่อหลๆหรือเปล่าหลๆหรือเปล่าว่าไงสวยหลายอยู่นะคิวคิวหลายอยู่ครับผมเจช่องแรกเจช่องแรกไม่ไม่เข้าไม่งั้นนี่หลายต่อนะน่าโหสีดายครับผมสองสามินสุดท้ายแล้วโหลยังเพิ่งหมดดีวะเอออย่าเพิ่งหมดหลาๆไปก่อนตัวแพงซะด้วยตัวนี้เอาเรื่องของผมไปไงต่อผมไม่ไหลว่ะแต่ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ก้อนใหญ่ก้อนโตอยู่ผมดอกนี้74บาทนะเบ็ดสามต้องคิดอะไรเยอะแยะผมสองสามสุดท้ายแล้วมา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 เออเบ็ดเบ็ดห้าละกัน เพื่อนจัดฟีเจอร์แม่งเลยไม่ไหวละ ยัดไปเลย อย่าไปหยองนะผม มามามามาในฟีนี่แหละ วัดใจในฟีนี่มันวัดใจมากกว่านะครับเพื่อนนะ ขอดี ๆ นะเพื่อนนะ ขอดี ๆ เด้อเอมาอย่างนี้สวยงามไปไงต่อไปไงต่อโอ้โห เอาหน่อยเอาหน่อยโหลสามร้อยนะซื้อมาสามร้อยนะเพิ่งจะแต่มาสิบบาทในเช็ดโคกอะไรมาเนี่ยตัวแพงๆกูไม่มาเลยโหลเออเคด้วยไปไหลต่อมายังไงว่าไงไหลๆหน่อยดีวะโหลไหลๆหน่อยดิเพื่อนไหลๆหน่อยเออดอกนี้ได้อยู่ผมไปไง โอ้โหมันมันไหลยากไหลเย็นจังวะเพื่อนมันไหลยากไหลเย็นจังวะเนี่ยโหลเอ้ย เออ วายช่องสองนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะเราไปไงต่อเคด้วย เคด้วยช่องสามแม่งไม่เข้าอีกหวยเด่นเสียดาย เออฮิวมาขึ้นกระดอกนี้แล้วไปไงต่อหลายๆไม้ว่าไง 10ไม้ยิดส่วนงานแล้ววายมาช่อง2นะกอบทองนะ วายแช่ช่อง2แบบนี้ก็สวยงานรำแพ้เลยรตะลึงไปดิครับ ผมเออมาแล้วคูณ11คูณ11ไหลต่อซะด้วยจัดไปคุยเอาเรื่องผมมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย มันต้องอย่างนี้ดีวะรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วครับ ผมเพื่อนไม่กลับไป 248 บาทนะ เอาเรื่องผมเอาเรื่องถือว่าแจมอยู่เออไหล ๆ ไปอย่างนั้นแหละแจมแมวผมแล้ว10โอ้โหสิบไม่มาแต่ลูกเต่ามาแทนนะสิบไม่มาแต่ลูกเต่ามาแทนแล้วสิบช่องสามสิบช่องสามไม่ไม่เข้าโูลุ้นตั้งนานเคด้วยมาอยู่ครับผมเคด้วยแล้วไปไงต่อว่าไง ไม่มันไม่ไหลวะเพื่อนมา สอบปินสุดท้ายแล้วนะจังหวะไหนสปินสุดท้ายว่าจังไหน โอ้โหหมดก๊อกไปซะก่อนนะครับผม